เคงั้นก็เริ่มต้นนะครับ ก็สวัสดีคุณวีคุณทีมงานแล้วก็ทั้งฝั่งท่านนะครับ โอเค เรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าตอนนั้นเออคุณวีขอโทษครับสัญญาณเหมือนมันกระตุกกระตุกมากมากเลย มีกระตุกใช่ไหมครับ ตอนนี้กระกระกระตุกพอสมควรเลยครับ ครูตีออกเหมือนเล่าเสร็จแล้วพลังครูตีวางวางสายลงครับ แล้วพิมพ์เบอร์ให้วีในห้องแชทนี้เลยก็ได้ครับ เดี๋ยววีโทรไปหานะ สักครู่ได้ครับผมได้ครับ ขอบคุณมากครับ นะฮะ ก็เนี่ยแหละฮะบางทีบางทีบางครั้งครับ สัญญาณในการคุยของสัญญาณทีวีฝนตกบ้านครูตีฝนตก การต่ออินเทอร์เน็ต บางทีก็อาจจะทำให้สัญญาณมันไม่ค่อยดีได้นะฮะก็เป็นบางครั้งเราอาจจะใช้การโทรเบอร์นะฮะในการเล่าเรื่องกัน ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าลองโทรผ่านการใช้ไลน์ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ ดีขึ้นไหมครับครูตี โอเคอันนี้ชัดแจ๋วแล้วนะครับ โอเคครับ มาเรามาต่อกันในเรื่องนี้ดีกว่า เราเริ่มกันใหม่เลยก็ได้ครับครูตีโอเคครับผม งั้น ก็เริ่มต้นก็ขออนุญาตทักทายนะครับทังมีคุณโรสทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมกับนักเรียนนะ ซึ่งนัื่เรีอนผมเองครับกลุ่มนี้ผมเคยเป็นที่ปรึกษาเขาตอนเรียนอยู่มมสองมัธยมศึกษาปีสองครูตีครับสนิทกันมากครูตีวีขอโทษโทษอีกครั้งครูครูตีแป๊บนึงครับครูตีตอนนี้อ่าแนบหูคุยหรือว่าเปิดสมอลทอคุยครับ ไปเปิดเปิดสติกเกรสมอลทอครับ อ่า เราเอาสมอลทอออกดีกว่าครับ ตอนนี้มีเสียงอูอูอีอีผสมเยอะมากเลย อ่าโอเคครับผมได้ครับครับ อ่ะอย่างนี้ชัดเจนไหมครับ โอ้ชัดมากเลยครับเหมือนนั่งกับพี่โน้ตเลยครับ ได้ครับต่อเลยงั้นก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าด้วยเด็กกลุ่มเนี้ยครับ เป็นกลุ่มที่ผมสนิทมากแล้วก็คราวนี้พอต่อมาเขาเรียนถึงมสามพอมสามเสร็จปุ๊บเขาก็มา บอกว่า ครูพวกผมจะไปเที่ยวกันครูไปเที่ยวกับพวกผมไหมอ่าอ่าคราวนี้ครับ พอเราบอกว่าเอาโอเคจะไปเที่ยวไหนกันล่ะ เขาก็บอกว่าเขาจะไปเที่ยวทะเลอืนะครับ ผมก็บอกว่าเอาโอเคงั้นก็ไปดูสถานที่มาละกันแล้วมาบอกคือถ้าการไปเที่ยวแบบนี้ครับ มันจะเป็นการเหมือนกับว่าเราได้รับเชิญไปเนาะอืมครับคราวนี้ครับพอลานเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็บอกว่าได้วันที่แล้วก็ได้สถานที่อะไรก็มาบอกละกันเดี๋ยวจะได้เคลียร์เวลา เพื่อไปเที่ยวด้วยกัน เพราะมันเป็นทริปที่จะเป็นความทรงจำเพราะว่า ติดจบมสามปุ๊บบางคนก็ไปต่างประเทศ บางคนก็ไปต่อโรงเรียนอื่นบางคนอยู่ที่เดิม แต่มันก็จะมีการแยกย้ายนะครับแล้วคราวนี้ปรากฏว่าเด็กก็มาบอกว่าครูหนูได้สถานที่แล้วนะ แล้วก็บอกสถานที่มา เป็นบ้านพักแห่งหนึ่งครับ ครับ ผมก็เอาโอเคจะไปวันไหนกันปรากฏว่าวันที่เขาบอกมาครับ มันเป็นวันพฤหัสตุกเสาร์ซึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ย วันที่นั้นน่ะ โรงเรียนเปิดสอนอการเรียนภาคฤดูร้อนแล้วเปิดตั้งแต่วันจันทร์ดังนั้นหมายความว่าครูไปพร้อมกับผู้เขินไม่ได้เด็กๆก็เลยบอกโอ้เสียดายมากเลยครูผมก็ถามว่าอะไรที่ไปกันเนี่ยผู้ปกครองตามไปด้วยใช่ไหมพวกไปด้วยค่ะเอาโอเคงน้อยเราก็อุ่นใจแล้วว่ามีผู้ปกครองไปด้วย ผมก็บอกว่างั้นเอางี้ก็พวกเราก็ไปเที่ยวก่อนวันพฤหัสก็นอนค้างไปก่อนหนึ่งคืนคแล้ววันศุกร์เดี๋ยวครูรีบตามไป นะสอนเสร็จในวันศุกร์แล้วก็รีบตามไป อย่างน้อยเราก็ได้ค้างกันหนึ่งคืนแล้วก็ได้เที่ยววันเสาร์อีกวันหนึ่งอ่า แล้วก็ตกลงกันแบบนั้นครับ ปรากฏว่าวันพฤหัสเด็กก็โทรมาครูพวกหนูจะเดินทางแล้วนะเขาเป็นรถตู้เขาเช่ารถตู้หนึ่งคันแต่ผู้ปกครองอ่ะ ที่แจ้งครูไว้อ่ะ เขาไม่ได้ค้างกับพวกหนูนะเพราะเขาบอกว่าเขากลัวพวกหนูว่าอึดอ่ะ เขาเลยไปเช่าบ้านอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกัน ครับอ่าผมก็อ้าว ก็แสดงว่าบ้านเช่าทั้งหลังมันจะมีแต่เด็กมสามอยู่ อืม อืมผมก็บอกว่าเฮ้ยถามผู้ปกอดีๆนะ โอเคกันใช่ไหมครับ ซึ่งคลิปนั้นครับมีเด็กสิบเจ็ดคน อ่า นะครับ เด็กสิบเจ็ดคนผู้หญิงกับผู้ชายจำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ คราวนี้ผมก็ถามเด็กว่าผู้ของโอเคใช่ไหม ผู้ของบอกโอเคค่ะ อ่า โอเคก็โอเค วันนั้นเขาก็เดินทางไปครับ แล้วจากนั้นเขาก็ลงภาพในเฟซบุ๊กกันสนุกสนานไปถึงทะเลไปถ่ายรูปเล่นกัน จากนั้นที่บ้านพัก ผมก็จะเห็นภาพในโซนที่เขาถ่ายรูปทำบาร์บีคิวกินกัน ก่อกองไฟปิ้งนู่นปิ้งนี่เล่นดนตรีผมเห็นภาพนั้นผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็ดูมีความสุขดี ครับผม ประมาณสี่ทุ่มผมก็โทรไปหาพวกเขาครับแล้วก็บอกว่า เฮ้ยเป็นการดับไฟให้ดีนะ ดับไอ้กองไฟที่ก่อมาเมื่อกี้ แล้วก็ปิดบ้งปิดบ้านแล้วนอนให้เรียบร้อย ผมก็บอกไปอย่างนั้นคืนนั้นจบลงโดยที่ไม่มีอะไรครับตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าปุ๊บผมก็ไปที่โรงเรียนเตรียมตัว ที่จะสอนในวันศุกร์เพื่อรับไปหากับพวกเขาตอนเย็นปรากฏว่าในวันนั้นครับ มันจะมีการเข้าเรียนคาบที่หนึ่งคือแปดโมงครึ่งปรากฏว่าแปดโมงสิบห้ามีเด็กคนหนึ่งโทรมาแล้วบอกครู คุณหนูเจอผี ผมก็เฮ้ยใจเย็นๆนี่โทรมาคำที่นี้ ปรากฏว่าเสียงของผมไม่ใช่ครูเมื่อคืนคุณหนูเจอจริง ๆ ผมด้วยความที่สนิทกับเด็กมากครับ แล้วด้วยความที่น้ำเสียงเขาเป็นแบบนี้รู้ละว่าเขาไม่ได้พูดเล่นผมก็บอกงั้นใจเย็นๆนะ มีอะไรค่อยๆเล่า แต่ปรากฏว่าครับ คุยกับเพจก่อนหน้านั้น เราคุยกับเพจแล้วกันนิดนึงเพื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมด มันกลายเป็นว่าอีกไม่เกินห้านาทีผมก็เข้าสอนแล้วผมก็เลยบอกว่า เอางี้นะเดี๋ยว ให้อยู่รวมๆกันไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ครูไปนะ ไปถึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราคุยกัน แต่ครูถามก่อนจะกลับบ้านไหมถ้าจะกลับตอนนี้จะประสานผู้ปกครองให้ไปรับกลับในเมื่อเจอผีกันมานี่เขาบอกว่าไม่กลับ สาเหตุคือเขายังยืนยันว่า การที่เขามาคลิปเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดจบคลิปนี้แล้ว เขาอาจจะไม่ได้เจอกันอีกถ้าเกิดเขากลับตอนนี้ หมายความว่าคลิปความทรงจำพวกเขาคือล่มครับออ่ผมก็เอาโอเคงั้นก็อยู่ที่บ้านพักดีๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงครูตามไปคราวนี้ครับผมก็สอนในช่วงเช้าจนเสร็จ ตอนเที่ยงมีผู้ปกครองท่านหนึ่งโทรศัพท์มาหา ผมก็รับสายปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้ เดี๋ยวครูจะไปที่บ้านพักนี้ไหม ผมบอกไปครับ เดี๋ยวตอนเลิกงานแล้วเดี๋ยวผมขับตามไปเขาแบบว่าถ้างั้นฝากลูกไปด้วยได้ไหม เพราะว่าเนี่ยเมื่อเช้าเขาไปรับลูกกลับมา เพราะว่าจะเอาพาลูกไปทำวีซ่าแล้วตอนนี้มันเสร็จแล้ว ถ้าครูกลับไปเขาจะได้ไม่ต้องขับไปโต เขาจะได้ฝากติดรถผมไปด้วยเลย เพราะโอเคครับ งั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนสี่โมงนะครับ ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มันเป็นทางผ่านอยู่แหละก็นัดหมายกันเรียบร้อยครับ สี่โมงผมก็เจอเด็กคนนั้น ผมก็รับขึ้นรถมา แล้วผมก็ขับไปสถานที่ไปปลายทางครับ เป็นทะเลแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ที่เออเวลาลงใต้ หลาย ๆ คนต้อง ที่ถึงสถานที่ทะเลแห่งนี้ครับ อืมใช้คำนี้กันไม่อยากต่ตรงมากครับ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับ คราวนี้ระหว่างนั่งรถไปผมก็ถามเด็กคนนี้ว่า เฮ้ยเมื่อคืนเจออะไรกัน อืมเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยครูพวกผมอ่ะก็เวลาเข้าบ้านปิดบ้านในเสร็จที่ครูโทรมาใช่ไหมพวกผมก็นั่งล้อมวงกัน แล้วเล่นกิจกรรมนับเลขอะครับครับอืมอ่าแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่นั่งแล้วหลังติดบันไดอืมอยู่ๆก็สะดุ้งแล้วมันก็บอกว่าเมื่อกี้มีคนมากระซิบข้างหูว่าทำอะไรกันอะ อ่ะแล้วเพื่อนคนอื่นที่อยู่ตรงมุมอื่นครับ ก็เห็นคนเดินในบ้านบ้างแหละเสียงเดินอยู่ด้านบนเพราะว่ามันเป็นบ้านสองชั้นทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างบนแน่นอน เจอกันหลายอย่างมากจนสุดท้ายแล้วเขาเลยตัดสินใจเฮ้ยเกบเหอะแล้วย้ายเข้านอนอ่ะระหว่างนี้ครับทุกคนเข้านอนหมดที่เขาบอกว่าเจอผี คือเขาบอกว่าทั้งคืนจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นเดินลงบันได เดินขึ้นเดินลงเสียงวิ่งไปวิ่งมา เหมือนก่อกวนนะคบครับ ไม่ให้ทุกคนได้นอน อืมอืมซึ่งทุกคนมั่นใจกันหมดว่า เพราะมันมีการลา์ถามเลยครับ ว่า เฮ้ยมีใครออกมาจากห้องหรือเปล่า ทุกคนยืนยันว่ายังอยู่ในห้อง เพราะเวลาเขานอนเขานอนแยกห้องชายหญิงแหละก็เลยใช้การไลน์คุยกัน อ่านี่คือที่มาเขาที่เขาบอกว่าเขาเจอผีกันครับ ผมก็เอาโอเคแั้นตามนั้น ระหว่างทางครับผมก็แวะตลาดแล้วก็ซื้อดอกไม้ทุกเทียนไป เพราะจากข้อมูลที่รับทราบมาคือเมื่อวานเนี้ย หลังจากที่เข้าไปพักไม่มีการไหว้สารพระภูมิสารอะไรกันเลย เออ อย่างน้อยก็เลยอ่าเดี๋ยวพาเด็กๆไหว้สารพระภูมิหน่อยละกัน เจ้าที่เจ้าทาง เมื่อคืนเนี่ยจะไปเล่นดนตรีเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันบวกเวกโวยวายทำให้เขามาเตือนผมคิดอย่างนั้นอ่นะครับคราวนี้เวลาขับไปถึงครับ ผมไปถึงตอนหกโมงกว่าๆฟ้าเริ่มมืดแล้วพอรถจอดที่ด้านหน้าเพราะเปิดประตูรั้วไว้ทั้งบรีนครับรถจอดปึ๊บผมลงไปเสร็จ ผมเจอสารพระภูมิกับสารตายายที่ด้านหน้าไปทีวีรู้ไหมสารพระภูมิที่เนี่ยนะผมสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแต่ถ้าผมจะเอาพวงมาลัยไปไหว้บนสารพระภูมิบนวานด้านบน ผมต้องขย่งสุดมือครับโอ้โหสองเมตรเลยเหรอสารสูงมาก ใหญ่มาก จนคิดว่าทำไมต้องทำสารใหญ่ขนาดนี้ส่วนสารข้างๆจะเป็นสารตายาย สูงปกติเลยครับ แค่ระดับสายตา ครับืคือแค่สองสารเนี่ยความสูงก็ไม่บาลานซ์กันแล้วแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนผมทำค่ายศิลปะต่างจังหวัดบ่อยๆมันจะมีพี่ให้ความรู้มาครับว่า ถ้าเกิดสารไหนก็ตามนะหันเข้าบ้านหลักๆเลยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเอาไว้สะกดอะไรในบ้าน หลายท่านตรงนี้ก็อาจจะค้านว่าเฮ้ย ก็ไม่แปลกว่าสารพระภูมิลเข้าบ้านต้องบอกนะครับการการวางสารพระภูมิเขาจะดูอันดับที่หนึ่งเลยคือทิศทางทิศแต่คราวนี้ถ้าเกิดดูทิศแล้วแล้วมันผิดจากปกติ คือทิศเนี้ยไม่ใช่ทิศที่สารพระภูมิควรจะหันหน้าแล้วมันหันหน้าเข้าบ้านอีกต่างหากให้สันนิษฐานไว้ก่อน ไม่ได้หมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นแต่ให้เราระวังไว้นะครับ แล้วคราวนี้ถ้าสองสารหันเข้าบ้าน ผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วหนึ่งสารใหญ่มากสองหันเข้าบ้าน ทั้งคู่ ผมก็ชวนนักเรียนคนนั้นไปเดินเข้าบ้านเถอะคราวนี้เวลาเข้าไปสครับผมอธิบายอย่างนี้ เมื่อเข้าไป ปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นก็คือเครื่องโซฟาเป็นห้องรับแขกแต่แต่สิ่งที่ผิดปกติคุณวีหลังจากที่เราเดินเข้าประตูได้ไม่ไกลประมาณสี่ห้าเก้า เราเจอบันไดอยู่กลางบ้านบันไดที่ชั้นสองมันอยู่กลางบ้านทั้งจริงแล้ว เขาควรจะแอบไปด้านซ้ายด้านขวา เพื่อให้มันเกิดพื้นที่ตรงกลางแบบสะดวก นี่กลายเป็นใทยดูนที่ตรงกลางไม่ได้ หลายคนอาจจะบอกว่า เฮ้ยเขาเรียนแบบยุโรปหรือเปล่ายุโรปมันคือ ห้องมันกว้างแล้วมันเป็นบันไดวนสุวยครับมันจะเป็นบันไดตรงกลางใช่เป็นตัวทีแต่อันเนี้ยอันเนี้ย บ้านมันไม่กว้างมาก การเอาบันไดไปกลางบ้านมันคือเกะกะครับเกะกะมาก ครับอ่าไม่พอพอเราเดินจากห้องรับแขกไปปุ๊บครับ แล้วก็หันไปทางขวามือ อาจจากประตูนะครับ เดินขึ้นหน้าไปประมาณสี่เก้าเราจะเจอบันได แล้วเดินจากบันไดนั้นอะไปอีกประมาณสามเก้าเราจะเจอโซฟาครับ แล้วถ้าหันไปทางขวามือครับ มันจะมีพื้นต่างระดับต้องเดินลงขั้นบันไดอีกสองขั้นซึ่งคำถามคือจะเจาะพื้นลงไปเพื่อทำทางต่างระดับทำไมอย่างที่ผมบอกว่ามันแคบอยู่แล้วนะมันไม่ได้กว้างอ่าเดินลงบันไดไปสองขั้นเสร็จปุ๊บเราจะเจอประตูอยู่ซ้ายมือครับสองประตู ผมก็เลยเดินไปเปิดประตูที่หนึ่งแต่กมันล็อกอยู่ แล้วมันก็มีป้ายเขียนว่าห้องเก็บอุปกรณ์ผมก็เข้าใจได้ว่าโอเคียนเนี่ยจะเป็นแม่บ้านใช้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดครับคราวนี้ครับก็ถึงประตูที่สองผมกำลังจะเปิดประตูที่สองเด็กนักเรียนคนนั้นที่มากับผมก็ตะโกนาว่า ครูไปขึ้นข้างบนเถอะทุกคนรอแล้วผมก็เลยยังไม่ได้เปิดประตูที่สองผมก็เลยเดินขึ้นบันไดไปด้านบนครับ ครับ คราวนี้พอเราเดินขึ้นบันไดไปปุ๊บ พอหน้าผมเห็นบรรยากาศชั้นสองครับ คุณวีคุณนครับสิ่งที่เจอคือมันเป็นทางแยกสามทางอาจจะขึ้นบันไดเสร็จนะครับ ให้เลือกไปทางซ้ายจะเจอห้องหนึ่งทางขวาเจอห้องหนึ่งตรงหน้าจะเจออีกห้องหนึ่งตัวทีเลยซึ่งแบบซึ่งใช่เป็นตัวทีครับซึ่งหลังจากที่ผมอะเอาเรื่องเนี้ย มาเล่าให้แฟนฟัง แล้วก็วาดรูปประกอบให้ฟัง คุณวีดูนะแฟนทักอย่างแรกเลยว่ามันเหมือนอะไรทางสามแพร่งไอ้ มันยิ่งกว่าทางสามแพ่งครับคือไอ้ตรงที่มันขุดหลุมลงไปอะไอ้สองมันไอ้สองบันไดสองขั้นมันเหมือนแอ่งหลุม แล้วบันไดตรงส่วนที่เราเดินขึ้นมันเหมือนไม้ที่ตั้งขึ้นมา แล้วก็ไปแล้วโทรศัพท์มันเหมือนหลุมตกเมนเลยเมนมันเหมือนไม้เป็นเขน ไม้ปักอยู่ที่ตกอะไรก็แล้วแต่ที่มันปักอยู่ตรงกลางออไรอย่างนี้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งอย่างนี้ใช่แต่ถ้าหลุมที่บอกอะถ้าเรามองเป็นชายคล้ายเชิงตะกอน ใช่ใช่ซึ่งซึ่งคือการวางแบบบ้านมันพังมากมากช้าวนี้ครับไอ้ตัวนักเรียนที่ตามผมมาเดินอยู่ด้านหลัง ผม ก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเด็กๆกระจายอยู่ห้องไหนบ้างแต่ผมก็สิ่งไปทางห้องทางซ้ายก่อนนะครับ ก็เดินไปปุ๊บแล้วก็เปิดประตูห้องด้านซ้ายเปิดแก๊สปุ๊บเสียงตีดดังลั่นเลยครับปรากฏว่านักเรียนของผมสิบหกคนมันมาอัดกันอยู่ห้องนี้ทั้งหมดนะครับผม สาเหตุเพราะว่า ฟ้าเริ่มมืดแล้วกลัวแล้วพอเห็นผมมาปุ๊บตอนแรกก็คือตกใจอยู่ประตูเปิดพัวไงครับตอนเห็นผมปุ๊บวิ่งมากอดกันใหญ่เลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ากลัวกันขนาดนี้กลับบ้านไหมตอนนี้พอกลับทันนะส่วนหนึ่งอ่ะ ก็กลับรถตู้ ส่วนหนึ่งไหนผู้ครองที่อยู่อีกบ้านหลังหนึ่งอ่ะรับไปส่วนบางคนก็มากับครูก็ได้ครับ ทั้งหมดยังยืนยันครับ ่าในห้องนั้นสิบหกคนแล้วรวมกับที่มาผมด้วยจริงเป็นสิบเจ็ดคนท้งทั้งหมดสิบเจ็ดคนยังยืนยันว่ายังไงก็จะอยู่ให้จบคลิปผมก็เอาโอเค ถ้าจะอยู่งั้นก็อ่ะปะงั้นอยู่ด้วยกันนี่แหละวะงั้นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วกันเนาะก็คุยกันว่าอยากกินข้าวที่ไหนสรุปแล้วทุกคนตัดสินใจว่าจะไปกินที่ตลาดคนเดินครับ ครับ ซึ่งตลาดคนเดินเนี่ยเราจะต้องขับรถจากตรงนี้ไปอ่ะอีกอย่างน้อยสี่สิบนาทีอ่ะ อ่ะผมก็อ่าโอเคจะไปก็ไปงั้นก็เอานี้นะไปเตรียมตัวกันให้เรียบร้อย แต่คราวนี้ถามก่อนห้องครูอยู่ตรงไหน เด็กๆบอกอ๋อห้องครูอยู่ด้านนั้นครับ มันคือห้องด้านขวาถ้าขึ้นบันไดมาคือห้องขวามือค่ะ อ่ะคราวนี้เวลาผมเดินออกจากห้องด้านซ้ายเสร็จปุ๊บผมรู้แล้วว่า ผมจะไปห้องด้านขวามือคราวนี้มันเหลือห้องหนึ่งคือห้องตรงกลางที่เดินบันไดมาปุ๊บแล้วเจอเลยผมก็เลยเปิดเข้าไปดูก่อนว่ามันเป็นห้องยังไงนะครับ ปรากฏว่าสิ่งที่เมื่อเราเดินเข้าไปเจอครับ มันเจอเตียงนอนเตียงหนึ่งแล้วก็เกิดสภาวะหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกิดจากความต้ใจของผู้สร้างมันคือข้อที่หนึ่งครับ ปลายเท้ามันมีทีวีอยู่ซึ่งทีวีอยู่ในสภาพปิดมันจะสะท้อนเงาได้เหมือนกระจกแล้วด้านถ้าเรานอนอยู่บนเตียงขวามือเราเป็นหน้าต่าง ซึ่งมันก็เป็นกระจกซึ่งตอนนี้ฟ้ามันมืดแล้วมันก็เลยทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาเหมือนกันใช่เงาสอง แล้วซ้ายมือมันเป็นตู้เสื้อผ้า ซึ่งตู้เสื้อผ้านั้นน่ะ มันมีกระจกอยู่ด้านนอกไว้สำหรับแต่งตัวมันก็เลยกลายเป็นกระจกอีกหนึ่ง แต่เจ้ากรรมครับ เพราะว่าบนหัวเตียงมันมีกระจกอยู่บานหนึ่งด้วยก็ไม่รู้ถึทำไม มันเลยกลายเป็นว่าถ้าเรานอนอยู่บนเตียงเราเจอสภาวะเหมือนกระจกล้อมรอบเราด้าน รอบทุกด้านใช่ซึ่งตอนนี้ผมเคยเล่าในรายการตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยไว้ทำอะไรที่แบบว่าทุทะลุหรือเปล่าผมก็บอกว่าห้องเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันเกิดสภาวะที่มันที่มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแล้วยังดังนั้นถ้าเราเปิดทีวีหรือเปิดไฟทีวีมันก็จะไม่ได้ทำหน้าที่กระจก หรือถ้าเราเปิดไฟหน้าต่างมันก็จะไม่หันไม่ที่กระจกเหมือนกันครับอืม แต่คราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดกระจกไว้รอบเหมือนกับคุณคิดไว้ทำไม แต่สิ่งหนึ่งที่แปลกตาครับบนเตียงนอนมันมีเหมือนคราบเหลืองเหลืองำดำๆอยู่อืมซึ่งผมก็ถามเด็กว่า เฮ้ยเลองอะไรอ่ะเมื่อคืนฉี่ราดหรือเปล่าอืมสิ่งที่ผมได้ฟังจากเด็กคือ ไม่เห็นอะไรเลยค่ะไหนท่าอืม ผมก็เลยไม่มีคนอื่นมาดูมีอีกโน้ตไม่มีใครเห็นภาพนั้นค่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคละถ้าในเมื่อเราเห็น และผมมั่นใจว่าผมเห็นชัดมากแต่เด็กๆมันไม่เห็น ผมก็เลยบอกว่าเอาเคคนที่นอนอยู่ห้องนี้เป็นใครบ้างเขาก็ยกมือเป็นเด็กผู้หญิงสองคน ผมบอกว่า ให้เก็บกระเป๋าได้เลย แล้วเดี๋ยวไปเอากระเป๋าไว้ห้องด้านซ้ายก่อน แล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวเราค่อยว่ากันอ่าเด็กเขาก็เก็บเพราะเขารู้นิสัยอย่านงว่า ถ้าผมบอกอะไรไปอ่ะ เด็กจะรู้ว่าผมต้องรู้อะไรแล้วแน่นอน เขาจะทำตามครานี้ครับ พอร้านย้านเสร็จปุ๊บผมก็ไปที่ห้องด้านขวาของผมห้องด้านขวาที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับ เมื่อเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บนะครับ ด้านหน้าเราจะเป็น เอ่อโต๊ะที่วางทีวีแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าผัดแล้วก็จะมีเตียงนอนนะครับ มีเตียงนอนเสร็จปุ๊บ ถ้าเราสมมติว่าเรานอนบนเตียงนอนลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าเรานอนเตียงนอนซ้ายมือเราจะเป็นกำแพงอขวามือเราจะเป็นห้องน้ำปลายเท้าเราจะเป็นทีวี อ่าลักษณะเป็นตามนี้คราวนี้ครับพอผมเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็จะการเอากระเป๋าของผมมา วางไว้บนโต๊ะทีวีแล้วระหว่างรอเด็ก ๆ ผมก็เลยเอามือถือขึ้นมา แล้วกดนู่นกดนี่เพราะมีสายซ้อนสายอะไรผมก็มาเช็คเสร็จปุ๊บเด็ก ๆก็บอกว่าครูไปกินข้าวเถอะ ผมก็เลยลงไปข้างล่างครับ แล้วก็เรียกเด็กรวมทั้งหมด แล้วก็บอกว่าอ่ะงั้นเอางี้นะ อีกสิบนาทีเราจะเจอกันเพื่อออกเดินทาง ใครจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำหรือทำธุระส่วนตัวทำให้เสร็จตอนนี้สิบนาทีเจอกันจากนั้นผมก็เลยขึ้นไปข้างบนครับ แต่ที่ห้องแล้วก็ที่ห้องที่นอนอ่าห้องนอนผม ผมก็นั่งแล้วผมก็กดไล่ดูเฟซบุ๊กไปมา แต่คราวนี้ครับ ปรากฏว่ามันมีเสียงคนอาบน้ำในห้องนอนผม แต่ด้วยความที่สนิทกับเด็กแล้ว ผมก็เข้าใจว่าโอเคคงมีเด็กสักคนหนึ่งมาใช้ ห้องน้ำผม ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรระหว่างนั้นก็มีเสียงสัตบัวตาตาตาไป ผมก็เล่นเฟซบุ๊กผมไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ครับ มันมีเสียงเด็กคนหนึ่งตะโกนมาครูไปได้แล้ว พร้อมแล้วผมก็เฮ้ยพร้อมอะไรเพื่อนงานน้ำเลย อ่าะผมก็นั่งเล่นแป๊บหนึ่งปรากฏไอ้คนเดิมแรป วิ่งมาขอประตูปัปังปังปงแล้วก็เปิดประตูมาครูไปเถอะไปทุกคนรอครูเนี่ยพวกรออะไรยังมีคนอาบน้ำอยู่เลยพอผมพูดจบนั้นผมเพิ่งสังเกตครับ ว่าห้องน้ำอะเสียงอาบน้ำมันเงียบไปแล้วอผมก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเสียงอาบน้ำจริง แล้วเรียนมันก็บอกว่า เป็นไปไม่ได้ครูเพราะว่าถ้าข้างล่างไท้น้ำอยู่ปั๊มน้ำที่เนี่ยข้างบนน้ำจะไม่ไหลผมก็เฮ้ยจริงเหรอก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นแห้งสนิทไม่มีร่องรอยของน้ำเลยแล้วผมก็ แล้วผมก็ทดลองตามที่เด็กบอกโดยการเปิดที่อ่างล้างหน้า ครับ น้ำมันไหลอ่อนมากจริงๆครับเพราะข้างล่างมันใช้น้ำอยู่ดังนั้นไอ้เสียงฝักบัวที่ได้ยินมาสักครู่มันต้องเป็นไปไม่ได้มนไปไม่ได้ ผมก็ ผมก็เลยคิดละโอ้โหยังจะอยู่กันจริงๆเหรอเนี่ย ก็ถามเด็กแล้ว ก็ยังยืนยันว่าจะอยู่อ่ะอยู่ก็อยู่ อืมตอนนี้ครับก็เลย ต่างต่างคนต่างแยกย้ายไปขึ้นรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับรถไปจะไปถึงตลาดคนเดินครับพอตลาดคนเดินเสร็จปุ๊บก็นั่งล้อมวงเลยครับ กินข้าวกินข้าวต้มโดลุงกันคราวนี้ทุกคนก็ต่างคนต่างมาเล่าประสบการณ์ที่เจอเมื่อคืน ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอตรงกัน คือมีเสียงคนมากระซิบข้างหูบ้างแหละ มีคนวิ่งไปวิ่งมาเมื่อไหร่ทุกคนพูดตรงกันแสดงว่าโอเค มันไม่ใช่การคิดไปเองแล้วผมก็เลยบอกว่าอ่าโอเคอ่ะกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปแล้วค่อยว่ากัน พอกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บเดินซื้อของซื้อของเสร็จก็กลับบ้านพักครับ ถึงบ้านพักประมาณห้าทุ่มแล้วซึ่งตอนเนี้ย มันดึกเกิน ที่เราจะพาเด็กกลับแล้ว พอระหว่างอยู่ในบ้านที่ไม่รู้จะเจออะไรบ้างกลับเดินทางกลับที่เราไม่รู้ว่าจะเจออุบัติเหตุไหมครับในฐานะที่ผมก็ตัดใจผมก็ตัดใจว่าอายุอย่างนี้แหละ อย่างน้อยก็ยังปลอดภัยกว่า ที่จะไปเจออุบัติเหตุข้างนอกคราวนี้ครับ ทั้งหมดก็ อัดกันอยู่ในห้องด้านซ้ายนั่งเล่นนู่นเล่นนี่นั่งคุยกันไปเรื่อยๆเพราะเด็กบอกว่าอยากจะเหลือเวลานอนอ่ะ ให้นอนที่สุดเพราะกลัวผีอย่างน้อยอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ในสภาวะที่ทุกคนอยู่กันหมดอ่ะผมก็อ่านแล้วแต่ ตอนนี้ครับ ระหว่างนั้น ผมปวดฉี่ผมก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำในห้องด้านซ้ายครับพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บ เปิดประตูเข้าไปด้านขวามือเดินไปอีกประมาณสองเจ้าจะเป็นโถครับครับ ผมทำธุระส่วนตัวจนเสร็จปุ๊บได้ยินเสียง แกแกรกแกรกแกที่ซ้ายมือด้านบนซึ่งเป็นบานเก็บใช้ระบายอากาศครับ ตอนแรกก็คิดว่าจิ้งจกครับ ก็เลยค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปแต่สิ่งที่เห็นมันเป็นนิ้วมือครับสองข้าง กำลังเอามือแป้กบานเจ็บมาให้เจ็บแก๊กแก๊กแก๊กแจ๊กแจ๊กคือกำลังเอามือแป้กบานเจ็บให้มันกว้างขึ้น ครับ แล้วก็เห็นตาคนคู่หนึ่งครับ เออ สีแดงแสเลยอุ้ยแล้วกำลังมองลงมาตอนนั้นครับ สิ่งที่เราทำได้คือตั้งสติอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยในเวลาเนี้ย ถ้าเราวุ่นวายอะไรไปแล้ว นักเรียนเกิดอยากกลับขึ้นมาในเวลาเนี้ยมันอันตราย ผมไม่ได้แต่รวมสติเสร็จปุ๊บหันหลังแล้วเดินออกมาที่เตียงแล้วก็ปิดประตูแล้วบอกเด็กๆว่า เด็กๆครับ ต่อจากนี้ ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำครูขอให้เข้าเป็นคู่เท่านั้นห้ามเข้าคนเดียว อืแล้วถ้าจะเข้าไปเข้าตอนนี้ให้เรียบร้อยครับ แล้วเด็กก็บอกว่าอุ้ยไม่เอาครูอะไรอย่างงู้นอไรนี้ผมก็ ผมก็ยิ่นคงขาดว่า ถ้าจะเข้าเข้าเดี๋ยวนี้ ถ้าไม่เข้าไม่ต้องเข้าแล้ว เออพาเด็กพอเราเจอยื่นคำขาดนั้นเขาก็เข้าห้องน้ำเป็นคู่ครับ ซึ่งต่อให้เป็นห้องน้ำนั้น ผมก็เชื่อว่าเด็กไม่เจออะไร ถ้าเข้าเป็นคู่พอเด็กต่างคนต่างทำธุระเสร็จปุ๊บส่วนตัวผมจะพกท้าเวสุวรรณองหนึ่งครับ ไปขึ้นเหนือล่องใต้ผมพกองนี้ตลอดผมก็ไปวางบนหัวนอนบนเตียงนอนเด็ก แล้วก็อธิษฐานท่านให้ช่วยคุ้มครองเด็กในห้องนี้ด้วย แล้วก็บอกว่า อ่ะเดี๋ยวเด็กผู้หญิงทั้งหมดนอนในห้องนี้นะครับ ส่วนเด็กผู้ชายทั้งหมดไปนอนห้องด้านขวากับครูเด็กผู้หญิงก็โวยวาย อ้าวครูไปอย่างนี้แล้วพวกหนูจะก็เลยว่า อยู่ห้องนี้ปลอดภัยแล้วนะอ่ะอยู่ตะแต่มีเงื่อนไขครับ คืนนี้ทั้งคืนไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรข้างนอกห้ามเปิดประตูออกมาเด็ดขาดนักเรียนทุกคนรับตาก็ปิดประตูเสร็จปุ๊บอาดยงนั้นห้องผู้หญิงจบคราวนี้นักเรียนชายทั้งหมดครับไปห้องด้านขวากับผม คราวนี้ครับเราก็แบ่งที่นอนกันโดยการที่ผม นอนบนเตียงแล้วก็มีนักเรียนอีกสองคนนอนทางด้านฝ่ายมือคือนอนด้านติดกับแพงรหน้าห้องน้ำมีนักเรียนชายนอนอีกสองคนตรงปลายเท้าระหว่างเตียงกับเอ่อโต๊ะวางทีวีครับ ก็มีนักเรียนนอนอีกสองคนคือมีนอนเต็มพื้นที่นะครับ แล้วคราวนี้ผมก็ตั้งในการปลุกไว้ด้วยนิสัยส่วนตัวที่ชอบที่จะอาบน้ำก่อนชาวบ้านเพราะไม่อยากแย่งห้องน้ำกับใครผมก็เลยตั้งในการปลุกไว้ที่ตีห้า พอนาฬิกาปลุกดังเสร็จปุ๊บก็ลุกขึ้นมาตอนแรกว่าจะเข้าไปอาบน้ำปรากฏว่านักเรียนสองคนที่นอนหน้าห้องน้ำครับ กำลังนอนอย่างสบายเลยอย่างมีความสุขมากผมก็เลยเฮ้ย ถ้าเกิดผมเปิดประตูห้องน้ำหมายว่าผมจะต้องเรียกปลุกนักเรียนสองคนนี้ขึ้นมาก่อน ผมจะเปิดประตูห้องน้ำได้ และไหนจะเสียงอาบน้ำมีอะไรอีก ผมก็รบกวนรบกวนเขา ผมก็เลยใช้วิธีหยิบผ้าขนหนูกับหยิบชุดครับแล้วก็เดินออกจากห้องเป้าหมายของผมคือ ลงไปชั้นล่างแล้วไปห้องที่วันแรกที่ผมไม่ได้เปิดประตูครับเออไปดูว่ามีอะไรเพราะผมเพราะผมสันนิษฐานว่ามันต้องเป็นอยู่ห้องพักแน่ลุ้นตลอดเลยเออพอเดินเดินบันไดลงไปครับถึงห้องโถงแล้วก็เดินบันไดสองขั้นนั้นลงไปปุ๊บก็เจอห้องที่หนึ่งเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ห้องที่สองเปิดประตูเข้าไปครับ เปิดหัว เสร็จปุ๊บด้วยความที่รู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างมันต้องใกล้เคียงกันหมายความว่าขวามือผมต้องเป็นทวิตไฟครับก็มึงคำคำคำเปิดสวิตไฟปุ๊บสิ่งที่เห็นในห้องครับคือเปิดประตูปุ๊บตรงหน้าเรามีเตียงนอนอยู่สิงเตียงซึ่งปกติแล้วถ้าเรารู้กันดีคือ เราจะไม่วางเตียงนอนติดกับเอ่อตรงกับประตูเพราะว่าอย่างน้อยต้องเยื้องหน่อยประมาณว่าใครเปิดประตูปุ๊บไม่ได้เจอเราเลยแต่ที่นี่ตรงเป๊ะเลยครับ อ่ะอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ผมก็วางผ้าขนหนูวางชุดที่จะเปลี่ยนไว้ที่ปลายเตียงแล้วคราวนี้ก็มองอ่าซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำครับ ครับ มองขวามือปุ๊บมีรถครับ ในบ้านหลังนี้ การตกแต่งมันเป็นสไตล์น้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนแต่ในบ้านหลังนี้ และในห้องนี้มีของสองอย่างที่มันไม่เข้าพวกคือ มันเป็นโต๊ะกับเก้าอี้สีแดงสดเลย วางอยู่ตรงนั้นวางอยู่ วางอยู่ส่วนในสุดของห้องเลยประมาณว่าถ้าจะเข้าไปนั่งจิบกาแฟก็ได้แต่นั่งจิบกาแฟจริงๆเพราะไม่มีทีวีไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยครับ ผมก็ โอ้โห ใครใครคิดจัดสรรเนี่ย ทั้งการวางห้องทั้งการวางเฟอร์นิเจอร์ใครช่างแต่งห้องเออ อ่ะผมก็อ่ะมาจะไรก็ตามน้้าผมก็จะการวางของเสร็จปุ๊บผมก็เข้าห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยด้วยความที่เตียงอ่ะมันวางตรงกับประตูมันจึงกลายเป็นว่า ถ้าเรานอนบนเตียงครับ นะถ้าเรานอนบนเตียงนะขวามือเราจะเป็นห้องน้ำ แต่ห้องน้ำเนี่ยที่เนี้ย ถ้าเราลงจากเตียงก้าวเดียวเราก้าวเข้าห้องน้ำได้เลยครับติดเลยนั่นอ่ะมันวางแทบจะติดเลยหันแค่ก้าวเดียวอ่ะอ่ะแล้วคราวนี้ครับ ผมก็เข้าไปามห้องน้ำอาบน้ำอาบอะไรจนเสร็จปุ๊บเช็ดตัวเสร็จ ผูกผ้าขนหนูเตรียมจะออกมาแต่งตัวด้านนอก ได้ยินเสียงครับเสียงแกลเสียงไขประตูแล้วก็เสียงเปิดประตู เอ แล้วก็เสียงปิดประตูเบาๆตึ้งแล้วก็เสียงล็อกประตู แกลสิ่งแรกที่ผมคิด นักเรียนผมมันเตรียมตัวมาแจ้งอะไรผมแน่นอน อื อย่างนั้นเลยว่าทัว ผมก็อะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไง คราวนี้ให้นึกถึงประตูห้องน้ำครับ ประตูห้องน้ำด้านล่างมันจะเป็นซี่ซี่ซี่ซี่นั่นแหะคือถ้าเราอยู่ด้านในอ่ะเราจะมองด้านนอกเห็นเห็นอ่า แต่คนด้านนอกจะมองเราไม่เห็นอ่ะผมก็จะการค่อยๆปิดฝาชักโครกลงมาแบบเบาๆครับ แล้วผมก็นั่งบนนั้น แล้วก็มองไอ้ที่ช่องระบายอากาศนะประมาณว่า ถ้าเขาเตรียมตัวจะแวะหรืออะไรผมผมต้องเห็นเหตุการณ์แต่คราวนี้ครับ ด้วยความที่ทั้งหมดบรรยากาศมันเงียบมากได้ยินเสียงเท้าเดินที่พื้นให้เป็นการเท้าเปล่าที่มันเดินบนพื้นกับเรื่องครับ มันจะเหมือนดุดติดติดหน่อยหน่อยเจ็บเจ็บเจาะเจ็บมันก็มีเสียงใช่แต่แต่แต่แล้วปรากฏว่า เท้าคู่นั้นมันเข้ามาในเฟรมของประตูระบายอากาศตรงนั้นนะครับอคนมันเป็นเท้าของคนคู่หนึ่งที่หันหน้าเข้าหาเตียงแล้วผมเห็นแค่ต้นเท้า อือคนลกใช่รแต่ต้นเท้ามันม่วง มันดำมันแดง มันเน่ามันไม่ใช่เท้าของคนแน่นอนครับอคราวนี้ว่าเห็นงั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ย มันไม่ใช่คนอ่ะแล้วคือทำไงแล้วผมก็ติดอยู่ในนั้นคนเดียวผมก็เครียดเลยคิดในใจเอ้าไม่เป็นไรใจยิ่งเกิดเดี๋ยวเขาพูดคงไปแต่ตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ใช่คนแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในห้องด้วยจุดประสงค์อะไร แต่คิดในใจไม่เดี๋ยวเขาก็คงไป แล้วด้วยความที่ตัวเองมั่นใจแล้วว่า เราลงมาตอนตีห้าไม่นานก็เช้าอคิดอย่างนั้น ปรากฏว่าเท้าคู่นั้นยืนนานมากครับ นานจนขนาดที่ว่า ถ้าเป็นใครอยู่ในสายการนั้นสติแตกครับประมาณว่าเมื่อไหร่จะไปตัวจนสุดท้ายครับแล้วคราวนี้หลอนอี่ฉันหากหลอนบานเกล็ดที่มันอยู่ในห้องน้ำกลัวจะเจอแบบเมื่อวาน ทุกอย่างมันเริ่มหลอนหมดจนสุดท้ายสมองมันสั่งการว่า ถ้าอย่างนั้น นับหนึ่งสองสามเปิดประตูปุ๊บรีบวิ่งออกไปเลยแล้วกันเออเออ แต่สติมันก็ถูกใจคิดว่า แต่เมื่อกี้มันมีเสียงแก้กจังหวะหนึ่งแปลว่าเขาล็อกประตูครับแล้วถ้าผมเปิดออกไปไม่ได้ล่ะคือตอนนั้นในหัวมันคิดวนหลายเรื่องมากครับจนสุดท้ายตัดสินใจว่า เอาวะตายเป็นตาย เปิดเป็นเปิดครับเปิดตัดสินใจปุ๊บเอื้อมมือจะไปเปิดประตูครับ ปรากฏว่า เหมือนคนที่อยู่ด้านนอกเขารับรู้ได้ว่าผมกำลังจะทำอะไรเขาค่อยๆหันมา จนกลายเป็นว่าผมเห็นจากต้นเท้าเขากลายเป็นเห็นปลายเท้าเห็นนิ้วทุกนิ้วของเขาคือมันเน่า มันบวม มันเป่งตั้งแล้ว แต่คราวนี้อย่างที่ผมบอกครับว่า ช่องเนี้ยครับ เรามองข้างนอกเห็น แต่ข้างนอกมองเราไม่เห็นยกเว้นกรณดเดียวครับถ้าเขาก้มลงมามองตัวขึ้นมาครับ ลักษณะก็ากดว่าล่างล่างนั้นครับ เดี๋ยวค่นตีอยๆคก้นมีมาแล้วก็มองสวนขึ้นมาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปปก้แล้วก้องจากช่องอ่ะก้องจากช่องแล้วก็มองเหมมอนจะไคยก้มมองใช่การแล้วถามผผมนี้ว่า่จากตรงนั้นผมมองเฉียงลง ส่วนเขามองเฉียงขึ้นมามกายเตามองตากันนะครับเข้าใจ แต่หมายถึงว่าเราต้มองมต้อง ต้องมองหน้าเมางใช่ ใช่หน้าเขามันทั้งช้ำทั้งบวมตาแดงตาแได้ครับ แล้วด้วยความที่ผมยาวเน่ยโหด้าเลยผู้หญิงแน่นอน แล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เมื่อวานนี้ปีนบานเกล็ดครับนอย่างนั้นคือเขาสติแตกแบบจะวุ่นวายจะร้องจะอะไรคือในตอนนั้นปวดสมองพยายามประมวลผลเยอะมากแต่แล้วได้ยินเสียงครับ ครับได้ยินเสียงประตูดังปังปังปังปังปังครูครู คูลนิธิเ่าครูครูครับเสียงนักเรียนเคาะประตูดังลั่นครับ ผมก็เลยตะโกนสวนไปเลย เออนี่นี่นี่ปรากฏว่าผู้หญิงล่างคนนั้นนะครับ ค่อยๆ ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปจากเฟรมประตูตรงนั้นผมรอจนมั่นใจว่าเฮ้ยคงไม่เจอแล้วก็เลยเปิดประตูไปเพราะด้านนอกก็พยายามเคาะประตูพังพังพังพังจนสุดท้ายไม่มีเสียงตึ้งครับคือ เด็กนักเรียนเปิดประตูเข้ามาได้แล้วผมก็รีบเปิดประตูไปเลยก็เจอเด็กนักเรียนเด็กเรียนก็วิ่งเข้ามากอนเลยครูคิดว่าครูหนีไปแล้วสักทีผมบอกไม่ได้หนีลงมาอาบน้ำเด็กเรียนบอกครูครูครูหายไปนานมากเลยผมก็บอกว่านานอะไรลงมาแป๊บเดียวเองเด็กบอกครูตอนเนี้ยเจ็ดโมงแล้วผมก็ฮะเจ็ดโมงเผมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยครับ สองชั่วโมงกับสถานการณ์ตรงนั้นเวลามันผ่านไปแบบเท่าไหร่ไม่รู้จนใช่จนเด็กมันบอกว่าเจ็ดโมงแล้ว แล้วเขาโทรเข้าเครื่องก็แล้ว วิ่งหาพื้นที่ก็แล้ว แต่เห็นว่าโทรศัพท์ผมอะอยู่ข้างบน กุญแจรถก็อยู่ รถก็ยังอยู่ ก็เลยหา แต่ไม่เจอก็เลยสันนิษฐานว่าเหลือที่สุดท้ายที่ยังไม่ได้หาก็คือห้องนี้แล้วพอเรามาเอามือมาเปิดพยายามดันประตูมันล็อกอยู่ เขาก็เลยรีบไปหากุญแจมาแล้วมาขัน อ่า ผมเลยรอดสากการลงน้วมาได้ผมก็เลยบอกเด็กๆ อ่ะ ออกไปก่อนของคู่แต่งตัวแป๊บนึง พอเด็กไปออกไปปุ๊บผมก็รีบใส่กางเกงใส่เสื้อเสร็จปุ๊บก็เลยเดินออกไปข้างนอกครับคราวนี้ก็เลยบอกนักเรียนว่า โอเค ทุกคนครับ ครูว่าเราต้องออกจากที่นี่แล้ว ไปเก็บของทุกคน เดี๋ยวเราออกเลยเด็กเรียนก็เอาโอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกผมเก็บของ เด็กเรียนก็ทยอยออกไปเก็บของครับ แต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง เดินมาหาผมแล้วบอกว่า ครูครูรู้ไหมว่าตอนที่หนูมาวันแรกอ่ะหนูเจออะไร ผมก็บอกว่าเธอเจออะไร บอกว่าครูไปดูเองแล้วกันที่ห้องด้านซ้ายมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ ครูลองเปิดเจ๊ดูว่าครูจะเจออะไรผมก็เดินขึ้นไปโดยที่เด็กคนนั้นเดินตามหลังแต่เด็กเขากลัวครับเอามือจับชายเสื้อไว้ไม่กล้าเดินไปเองครับ พอขึ้นไปครับตรงโตขึ้นไปในห้องั้นสายอ่ะผมเดินไปหยิบหยิบพาวเวสวรรณมาก่อน ครับจากนั้นผมก็เดินไปตัวเครื่องแป้งในห้องั้นสาย เปิดดินชักออกมา มันมีร่องรอยคนใช้ปากกาสีแดงครับเออเขียนอยู่ในดินชักนั้นว่า ว่าที่นี่ผีดุไอ้ว้ย แล้วไปเขียนในกสเนี่ยนะใช่ไม่รู้ว่าโอ้โห มึงใจร้ายอ่ะ ไม่เขียนตรงกระพงกะแพงให้กูเห็นก่อนเขียนม่เก๊ก แล้วก็ที่เด็กครับที่เด็กไปเจอเพราะว่าเขาอะวันคืนวันแรกก่อนจะกินข้าวเขาเอากระเป๋าตังวางไว้ แล้วมันหายไปไหนไม่รู้เขาเิีว่าเพื่อนแก้เขาก็เลยไปหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอจนสุดท้ายก็เลยคิดว่ามันอยู่ในเก๊ะนี้หรือเปล่าก็เลยเปิดออกมา เลยเจอคำนี้ผมก็บอกแล้วทำไมเธอไม่บอกเพื่อน เขาบอกก็กลัวว่าถ้าบอกแล้วจะไม่กล้าอยู่กัน ก็เลยปิดแยะไว้เหมือนเดิมผมก็เลยบอกไอ้โูไม่อยากเที่ยวในขนาดนี้เลยใช่ทำไมไม่เปลี่ยนบ้าน จริงๆเป็นผมนะผมไปตั้งแต่แกะบานเกตแล้วนะผมไม่อยู่เลยนะผมจะถามครูตีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ว่า ตอนครูตีครูตีอยู่ชั้นสองใช่ไหมมีโอกาสไปสอบไปหาดูไหมครับว่าไอ้ฝั่งบานเกตอ่ะมันมีจุดที่ยืนได้ไหมเผมเล่าต่อ คราวนี้ครับ ตรงจุดเนี้ยหลังจากที่เห็นในลิง์พัดนั้นเสร็จปุ๊บผมก็บอกเด็กๆว่าอ่ะทุกคนครับรบเดี๋ยวเราอ่ะเก็บของอะไรให้เสร็จนะเราไปลงอยู่ด้านล่างเด็กนักเรีนก็เก็บของเก็บกระเป๋าเก็บอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปวางอยู่ในห้ององด้านล่างครับ แล้วตัวผมเองอ่ะ เป็นคนสุดท้ายที่ลงจากชั้นสองโดยที่ ผมก็ไปสำรวจถึงห้องว่าเด็กไปลืมอะไรไว้บ้างไหมลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าลืมไม่ลืมนี่กันไหม เพราะเดี๋ยวเราจะออกแล้วคราวนี้ทุกอย่างมันสว่างหมดแล้วนะครับมันทำให้เห็นทุกอย่างชัดเจนหมดห้องน้ำ ที่อยู่ตรงนั้นที่เมื่อกี้ถามว่าคนยืนได้ไหมคำตอบอย่าว่าแต่คนยืนเลยครับแค่คนจะแทรกตัวเข้าไปยังยากเลย เพราะมันห่างกันประมาณแค่เต็มที่เมตรหนึ่ง แล้วมันเป็นทางตรงดิ่งลงด้านล่างไปเลยอ่าเออ มันเป็นกำแพงยาวลงด้านล่าง ดังนั้นไม่มีใครไปยืนตรงนั้นได้แน่ ครับ ถ้าจินตนาการตอนกลางคืนผู้หญิงคนนั้น ถ้าเราเจียการกันแบบบิดๆเลย ก็คงปีนขึ้นมาเอาครับ เช้านี้ครับ แต่เหตุการณ์นั้นคือพลาผมสำรวจของอย่างไม่เหลืออะไรแล้ว ผมก็ลงไปด้านล่างแล้วบอกทุกคนว่าอ่ะโทรหาคนดูแลบ้านเราจะคืนกุญแจกัน ครับ ราวนี้ครับปรากฏว่าหลังจากโทรเสร็จปุ๊บคนหนึ่งก็นักเรียนคนหนึ่งก็วิ่งออกไปแล้วคุณแจให้เขาเสร็จปุ๊บแล้วเขาเข้ามานักเรียนนั้นก็วิ่งกลับมา ไปครูกลับเถอะผมว่าอ้าวแล้วเขาไม่เขาไม่มาตรวจบ้านเหรอเขาบอกไม่มาครับบอกเฮ้ยไม่มาได้ไงนักเรียนบอกว่าอ้าวตอนวันมาเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เข้ามาครับ ตอนวันมาคือพวกผมมาถึงเสร็จปุ๊บผมก็โทรหาเขาเขาก็เอากุญแจมาให้แล้วก็บอกว่าอ่ะ เข้าไปดูเองถ้าชอบก็เข่าถ้าชอบก็โอนเงิน เขาไม่เข้ามาในบ้านด้วยซ้ำดังนั้นตอนที่ผมคืนบ้านเขาก็ไม่เข้ามาดูครับ ว่ามีอะไรเสียหายไหมแล้วคราวนี้กลับคำถามว่า ทำไมเราไม่ย้ายบ้านข้อที่หนึ่งครับ วันที่เด็กเขาเช่าอ่ะคือผมมาวันที่สองแล้วที่มันนอนแค่คืนเดียว แล้วผมมามันมืดแล้ว มันไม่มันมันย้ายไม่ได้อยู่แล้วแล้วผมก็ถามนักเรียนว่า ทำไมเลือกเช่าที่นี่ คำตอบที่ได้คือ คือบ้านละแวกเนี้ยครับ คือจากจากบ้านพักผมอะผมเดินแค่เต็มที่เลยไม่ถึงสองนาทีถึงชายหาดทะเลครับแต่คราวนี้ครับ บ้านลิงชายทะเลขนาดนี้ค่าเช่าคืนหนึ่งมันต้องหลักหลายพันจนถึงหมื่นหลังนี้คืนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าสองพันห้าหรือสามพันห้าแต่สามพันห้าไม่เกินแน่ๆที่มันถูกมาก เด็กนักเรียนบอกว่าพอเจอถูกขนาดนี้ก็เลยเอาเลยไม่ได้โลเคชั่นเนี่ยของบ้านริมทะเลถ้าเกิดว่าเช่าทั้งหลังผมว่ามีแตะหมื่นนะแต่มันถูกเกินไหมมันผิดปกติเออเพราะว่ามันน่าจะเป็นฟิลคล้ายๆภูวิลล่าที่มันอยู่ริมทะเลใช่เป็นภูวิลล่าครับถูกต้องมันตักไว้น้ำในตัวด้วย ครับก็เลยแบบ โอ้โหเจอราคาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บผมว่าอ่ะงั้นตัดกลับเถอะหลังจากนั้นครับเราก็แวะ ตามจุดที่เรียนเซตไว้ไปกินข้าวไปนู่นนี่สุดท้ายคลิปนั้นก็จบลงน้วเรียนทุกคนกลับบ้านหมดครับ คราวนี้ มันมีปัญหาตรงที่ว่า ผมอ่ะก็ไปที่วัด แล้วก็ไปเจอหลวงพ่อที่รู้จักกันก็เล่าให้ฟังเนี่ยผมไปเจอที่นี่มาผมไปเที่ยวมาครับ แต่ผมไม่เล่าอะไรนะผมเล่าแค่ว่าผมไปเที่ยวมา แล้วก็เปิดภาพอ่ะ ใน iPad ให้หลวงพ่อดูว่าเนี่ยถ้าผมไปเที่ยวมาหลบีย่านี้ เปิดภาพหลวงพ่อท่านก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อยื่น i แ a ดกลับมาให้ผมแล้วบอกว่า ห้องนี้มีปัญหานะครับผมก็ถามว่าห้องไหนครับ มันเป็นห้องที่ ผมเจอนั่นแหละที่มีเก้าอี้กับโต๊ะสีแดงครับ หลวงพ่อท่านบอกว่า ตรงตำแหน่งเนี้ยท่านเห็นผู้หญิงขู่คอตายอยู่นะ ขนลุกที่ต้องอีกผมคงก็ฟังัง แล้วที่ท่านเห็นคือขู่คอตายจนตัวบวมแล้วน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็หยดลงมาบนโต๊ะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาเลยทาสีแดงแล้ว แล้วคราวนี้ผมก็เลยเดาเอาเองว่า ถ้าด้วยความที่การที่ต้องทำอะไรที่มันซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นไปได้ไหม ที่มันจะทำให้เกิดรอยอันนี้กับเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเขาเลยตัดใจทาสีแดงไปเลยจบมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เพราะถ้าถ้าถ้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือเป็นสีน้ำตาลอื่น มันจะเกิดเป็นรอยด่างแทนมันก็เลยเป็นคู่เดียว ที่เป็นโต๊ะสีนี้อ่าคราวนี้ครับ ผมก็มีโอกาสไปหาหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งครับ ที่รู้จักกัน ผมทำเหมือนเดิมคือ เอาให้ท่านดู ท่านบอกตรงกันว่าท่านเห็นผู้หญิงผูกคอตายตรงนี้ แล้วก็เดินวนเวียนอยู่ในห้องนั่นแหละซึ่งถ้าเทียบตามตำแหน่งนะครับคือห้องที่ผมอยู่ อ่า ห้องที่โซฟาแดงใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราทะลุออกกำแพงไปได้แล้วไต่ขึ้นด้านบน มันคือห้องน้ำของห้องด้านซ้ายอะครับตำแหน่งเดียวกันเลย อ่าฮะมันก็เลยเป็นไปได้ที่